วัสดีค่ะแพตตี้จาก iMac Dojo วันนี้เราจะมานำเสนอลูกไม้มวยไทยในบทของท่าเตะ 15 ท่า เชิญรับชมได้เลยนะคะ ท่าที่ 1 เตะเปิดทวาร ฉีกเปิดเหลี่ยม เตะเจาะไปที่เป้าหมายที่คางคู่ต่อสู้ โดยใช้ส้นเท้ากระแทกเสยคางคู่ต่อสู้ การใช้ท่านี้สามารถใช้ในระยะใกล้ หากเรามีความอ่อนตัวสูง แต่ถ้าเราไม่มีความอ่อนตัวสูง เราสามารถเอนหลังเพื่อให้ระยะของส้นเท้าสูงขึ้นได้ ที่2ลงดานประตู เป็นการฉีกพิกเหลี่ยมเตะกดหรือว่าเตะตวัดเป้าหมายอยู่ที่ลำคอของคู่ต่อสู้ โดยให้หน้าแข้งตวัดลงกดลงไปที่ก้านคอของคู่ต่อสู้ ที่ 3. กระทู้ขรัวตา ฉีกพลิกเหลี่ยมเตะคุทยานขึ้นและลง เตะขึ้นแล้วก็ลงไปที่หน้าอกของคู่ต่อสู้หากคู่ต่อสู้กำลังเอนตัวหลบ เป็นการออกอาวุธหนึ่งครั้งแต่หวังผลสองจังหวะโยธาสินทบคือการเหินเตะเจาะครุทยานขึ้น โดยให้ส้นเท้าปะทะที่คางคู่ต่อสู้ นี้ผู้ฝึกจะต้องฝึกเหินจนชำนาญพร้อมเอาอาวุธกลางอากาศได้มานบเล่นขา พิกเหลี่ยมใช้เท้าหน้าเตะตวัด โดยเวียงขาทั้งท่อนขึ้นและงอเข่าให้มากกว่าเตะเฉียงเล็กน้อย ปิดให้ส้นเท้าเข้าหาเป้าหมาย แล้วเหวี่ยงเท้าให้ใช้แรงจากสะโพกให้มาก เป้าหมายอาจจะเป็นที่ก้านคอลำตัวหรือต้นขา เท้าหน้าเป็นอาวุธที่อยู่ใกล้คู่ต่อสู้ เราสามารถฝึกจนชำนาญและรุนแรง จะเป็นอาวุธที่ว่องไวและรุนแรงยากแต่การป้องกัน มัดฉาเล่นหางพลิกเหลี่ยมในหรือนอกพร้อมเตะสามไม้ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องรวดเร็วและรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการเตะเฉียง เตะตวัดเตะตัดกระโดดเตะเตะกับหลังหรือเหยียบเตะ โดยอาจจะออกอาวุธ ซ้ายซ้ายขวาขวาขวาซ้ายบนบนล่างล่างล่างบน โดยหลอกเปลี่ยนตำแหน่งการเตะไปเรื่อยเจ็ด กวางเล่นโป่งคือการเหินเตะตะวัดหมายเอาที่หน้าแข้งฟาดลงที่ก้านคอของคู่ต่อสู้หมายเผด็จศึก ใช้ในจังหวะที่คู่ต่อสู้เสียหลักแล้วใช้ท่านี้เป็นท่าพิชิตศึก โดยโหยเหินตัวไปกลางอากาศ เพื่อหมายเอาน้ำหนักทั้งตัวฟาดแข้งลงไปที่เป้าหมาย 8. นรงพยุหบาท เป็นการฉีกเตะกวาดสิงขอนเตะตัดขาหน้าคู่ต่อสู้ หมายเพื่อให้ขาหน้าคู่ต่อสู้บาดเจ็บและเสียหลัก จระเข้ฟาดหาง เดินเป็นการเดินฉีกไขว้หมุนตัว แล้วฟาดส้นเท้าไปยังคู่ต่อสู้ เป็นการหมุนตัวเตะ ท่านี้จะใช้ในจังหวะที่ 2 เช่นถ้าเราเตะเท้าหลังแล้วคู่ต่อสู้ถอยหลบทัน เราก็เอาเท้าไปวางข้างหน้าไขว้ไว้ เพื่อต่อระยะแล้วหมุนตัวและใช้เท้าอีกข้างหนึ่ง เตะไปข้างหลังหมายเอาส้นเท้าต่อไปที่เป้าหมาย กินนารีเล่นเดินฉีกไขว้ หมุนตัวดีเท้าด้วยส้นเท้าหลัง ท่านี้ใช้ในจังหวะสองเช่นกัน เช่นถ้าเราเตะข้างลเท้าแรกแล้วคู่ต่อสู้ถอย ล่นทัน เราก็จะต่อระยะโดยการไขว้เท้าหมุนตัวถีบหลังไปที่เป้าหมายตามด้วยแข้ง คือการเหินตัวแล้วเตะครึ่งแข้งครึ่งเข่า ใช้ตอนคู่ต่อสู้เสียหลักแล้วเราจะพิชิตศึกด้วยการกระโดดเตะแบบครึ่งแข้งครึ่งเข่าซึ่งจะเป็นอาวุธที่รุนแรงมากี่2แปลงอินทรีย์ เป็นการฉีกจับลังแล้วเตะงัดสูงพร้อมต่อยตรง เป็นการจับลังคู่ต่อสู้ให้เสียหลัก แล้วตามด้วยอาวุธเตะและหมัดในเวลาเดียวกัน ที่13พาชีสะบัดย่างคือการเดินแบบม้าย่อง และเตะสูงสลับสองไม้ขึ้นไป เชิงมวยไทยนี้ใช้เมื่อคู่ต่อสู้เสียหลักถอย ใช้เท้าซ้ายและเท้าขวาเตะเวียงไปที่ขากันไกลของคู่ต่อสู้สลับกัน ท่านี้ถ้าเราเตะจนชำนาญปลายเท้าจะแตะพื้นเพียงนิดเดียว แล้วใช้เวลาลุกคู่ต่อสู้ เวลาลุกคู่ต่อสู้ถอยท่า14 นางสลับบาท เป็นการหลอกเตะบนเตะล่างต่อเนื่องซ้ายขวา1กวาดธรณี ฉีกเตะกวาดขาล่างทั้งสองของคู่ต่อสู้หมายให้คู่ต่อสู้ล้มแล้วตามด้วยพิชิตด้วยท่าอื่น